ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับนะฮูแล้วจังหวะนี้มาถึงก็คูณ4ไปเลยหมับเข้าให้โอ้โหมาถึงก็รางวัลก้อนใหญ่ก็โตไปร้อยสี่สิบสี่บาทเลยหรอทำเล่นไป ผมดูทรงแล้ววันนี้น่าจะทรงมาดีนะเชื่อผมปะผมวันนี้ทรงมาดี หมุนยังไม่ทันกี่รอบเมื่อกี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วเช็ดเข้ต้องจัดในฟรีแล้วจังหวะนี้ต้องจัดในฟรีแล้วนะผม รอเลยรอเลย จัดไปดีครับจัดไปอย่าให้เสียหมับเขาให้ไปเบ็ดห้าเบาๆไปก่อนลองเบ็ดห้าเบาๆไปก่อนนะมาเออตัวคูณคูณสี่มาแล้วอันดับแรกอะแล้วมันไหลด้วยเองจังหวะนี้แล้วคูณห้ามาต่อด้วยนะแล้วมีคูณห้ามาต่อซะด้วยหมับเขาให้คูณเก้าไปสิบสามบาทโอ้โหคุณนึกว่าจะแพงไงชิดคกแล้วคูณเจ็ดมาต่อโอ้โหเดยดูตัวคูณเลยดูตัวคูณโคตรจังนับนะ บอกเลยว่าตัวคูณโคตรจังหนับเช็ดที่ คูณ 37 บอกเลยแต่ดอกเดียวรู้เรื่องแน่นอนนะจังหวะนี้ ขอแตกสักดอกหนึ่งก็ยังดีมาดอกเดียวรู้เรื่องเลยดอกเดียวรู้เรื่องแน่นอนแล้วฟรีในฟรีหรือเปล่าว่ายังไงฟรีในฟรีหรือเปล่าผมโอ้โหฟรีในฟรีมีที่ไหนแล้วโอ้โหแล้วดูตัวคูณเช็ดที่ อะไรวะน้าแล้วยังมีลุ้นฟรีในฟรีด้วยนะตัวคูณคูณ46หมับ็ให้ไปดอกนี้ว่าไงกันต่อขออีกดอกหนึ่งมา ขอดอกแบบแพงๆหน่อยได้ไหมโอ้โหรถแข่งเต็มกราฟตัวแพงอย่างนี้โอ้โหดอกนี้กี่บาทวะน้า เช็ดเคสองร้อยคูณสี่สิบหก สองร้อยกว่าคูณสี่สิบหกนะเมื่อจังหวะนี้ครับผม ไม่ไม่ใช่สี่สิบหกซะด้วยไงห้าสิบกว่านะโอ้โห แล้วดูมันไหล แล้วดูมันไหลเช็ดเคโอ้โหอ้าปากค้างแน่นอนคูณห้าสิบห้าหมับพองไอไปดอกนี้รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตโคตรพ่อโคตรแม่ ใหญ่โคตรโตซุปเปอร์เมกาไปหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเช็ดโคก โอ้โห ดอกเดียวพอเลยนะผมนะจังหวะนี้นะ อะไรวะเนี่ย 12,718 บาทเช็ดที่โอ้โหพอเลยเพื่อนโอเควันนี้ขอพักเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้เล่นก็ไลค์ก็แชร์ กดติดตามแลังใชให้ผมกันด้วยนะครับนะและใครจะตามผมมาเล่นนะครับสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะ เพื่อนมีโปรรับใ้ตลอดเช่นเคยนะครับผมสมัครตรงไว้ผ่านเอเย่นนะเพื่อนนะขอย้ำว่าสมัครตรงไว้ผ่านเอเย่นแล้วก็เมนที่ปังหมดเท่านั้นนะเพื่อนรับบอลเล็ตด้วยนะครับ ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับ